ำหรับประโยค那您一定得去普吉泰华博物馆那是一个讲述了普吉岛华人社区故事的博物馆แปลว่า ขอแนะนำให้ไปชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวค่ะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าชีวิตชุมชนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตคำว่าน่ะแปลว่าถ้าอย่างนั้นคำว่านีแปลว่าคุณหรือท่านคำว่า一ีิง แปลว่าแน่นอนคำว่าเ得แปลว่าต้องคำว่าบแปลว่าไปคำว่าภูจีแปลว่าภูเก็ตคำว่าไทหวา แปลว่าไทหัวคำว่าักวนแปลว่าพิพิธภัณฑ์คำว่าน่าแปลว่านั่นคำว่าิแปลว่าเป็นหรือคือ คำว่าีเก แปลว่าหนึ่งแห่งคำว่า讲述แปลว่าอธิบายคำว่า了แปลว่าแล้วคำว่า普及แปลว่าภูเก็ตคำว่า ต่อ แปลว่าเกาะคำว่า华人แปลว่าจีนพ้นทะเลคำว่าเชื่อชื่อแปลว่าชุมชนคำว่า的แปลว่าของคำว่า博物馆 แปลว่านิทาน เรื่องราว ตำนาน สำหรับประโยค那里有法语的导游吗แปลว่าแล้วไกพูดฝรั่งเศสละ่ะคำว่า那里แปลว่าที่นั่น คำว่าจิแปลว่ามี คำว่า法语แปลว่าภาษาฝรั่งเศสคำว่า的แปลว่าของ คำว่า导游แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศ